ข่าวด่วนมาแล้ว 2 พฤษภาคม 64 นายกสั่งการกระทรวงการคลังเร่งเยียวยารอบ 3 เร็วที่สุด วัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะคะ ก็มาพบกันในวันที่ 2 พฤษภาคม 64 นะคะ และในวันนี้นะคะก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตมาแจ้งข่าวสาร ข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆ ข่าวเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะ ซึ่งณตอนนี้นะคะในวันที่ 2พฤษภาคม2564นะคะ ก็มีข่าวด่วนนะคะ นายกสั่งการแล้วนะคะ สั่งรุยนะคะ เยียวยาโควิด รอบที่ 3 3นะคะ รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันค่ะ ซึ่งก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะ ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆข่าวสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลก่อนใครค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อม ๆ กันเลยค่ะ นายกรัฐมนตรีสั่งลุยสั่งการฝ่ายเศรษฐกิจกระทรวงการคลัง ประเมินผลกระทบหลังออกมาตรการเข้มข้น คุมโควิดนจีนระลอก 3 ชงสอบคอเยียวยาประชาชนโดยเร็วที่สุด ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564นางสาวไตสุรีไตสอนระกูลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ การกระทรวงกลาโหม กำชับหน่วยงานด้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลัง ด้านสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สสชเร่งประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการยกระดับมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 ระลอกที่ 3 เพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งผู้ประกอบการ ลูกจ้างและประชาชน รวมถึงแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการระบาดระลอกที่ 3 3โดยให้เตรียมความพร้อมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบคซึ่งจะมีขึ้นในเร็วๆ นี้ นางสาวไตสุรีกล่าวว่า พลเอกประยุทธ์จันโอชา มีความห่วงใยประชาชนทั้งที่ด้านรับผลกระทบทางตรงและด้านรับผลกระทบทางอ้อม โดยได้ขอให้กระทรวงอื่น ๆ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการแบ่งเบาภาระค่าของชีพประชาชนด้วย เหมือนกับที่ก่อนหน้านี้มีมาตรการช่วยลดค่าของชีพ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำรวมถึงแก๊ส ซึ่งสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนได้เป็นอย่างดี ถือเป็นแนวทางบรรเทาความเดือดร้อนของประชา ชาชนเป็นอีกทางหนึ่ง รัฐบาลเข้าใจถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยมาตรการเยียวยาต่างๆ จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบรัดกุมและรวดเร็ว ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ครอบคลุมที่สุดพร้อมกับมีมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 แต่นี่นะคะก็เป็นข่าวล่าสุดเลยนะคะในวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 นะคะ ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้ออกมาสั่งการให้ทางกระทรวงการคลัง และฝ่ายเศรษฐกิจนะคะก็คือคุณสุพัฒนพงพันธ์มีเชานะคะ เร่งออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนค่ะ ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ พ่อแม่พี่น้องจ๋าสำหรับความหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยนะคะที่หวังว่าทางรัฐบาลจะออกมาเยียวยารอบที่ 3 นี้นะคะ ตอนนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ออกมาสั่งการแล้วนะคะอดใจรอกันหน่อยนะคะ ทางช่องก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกหน่วยงาน ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวสารไว้เพียงเท่านี้นะคะ ถ้าหากเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด แชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันค่ะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ